ดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมก่อนนะครับ คือตอนนี้เนี่ยอาการของคุณบอยลักษณะเหมือนกับเปลี่ยนไปนะครับเหมือนกับเป็นอีกคนหนึ่งอออยู่ในร่างของคุณบอยนะฮะซึ่งความเข้าใจของทั้งคู่เนี่ยเข้าใจว่าคุณบอยโดนไปไหนไปไหนไปไหนใจเย็นไปไหนฮะไปไหนบอยใจเย็นบอยบอยใจเย็นขึ้นไปไหนบอยใจเย็น และตอนนี้คุณบอย มีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างหนัก ถึงกับลงไปกองกับพื้น ท่ามกลางความตื่นตระหนกของทุกคนในสตูดิโอ ซึ่งทีมงานได้พยายามเรียกสติของเธอให้คืนมาอีกครั้ง เพื่อที่จะได้พูดคุยกับคุณริวครับ ซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้น และคุณริวยังไม่เคยพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนครับ จากวันเดือนปีเกิดที่อยู่ในมือผม ทั้งสองรายชื่อที่ผมอ่านอยู่ในขณะนี้นะครับ สิ่งที่เห็นสองคนนี้ถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ ก็เหมือนคนที่ตายทั้งเป็น เพราะเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีวิญญาณ หรือมีสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอยู่กับเขาด้วย ผมเลยสงสัยว่าทั้งสองคนนี้ เคยไปเอาอะไรมา หรือไปเข้าร่วมพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าถึงได้มีสิ่งที่มองไม่เห็นติดตามมา โดยเฉพาะจุฬาพรเขาเคยเห็นลักษณะ เป็นกลุ่ม คล้ายๆควันสีดำหรืออะไรที่เป็นเงาดำในความฝันหรือแม้กระทั่งในชีวิตจริงวนเวียนใกล้ตัวเขาไหม และนี่คือสิ่งที่คุณริวสามารถสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้น ซึ่งคุณริวสัมผัสได้ว่าความน่ากลัวที่แขกรับเชิญพบเจอเกิดขึ้น เพราะพวกเขานำบางสิ่งเข้ามาในบ้านครับ ไปลุ้นกันครับว่าเมื่อเราขอเชิญ หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้เราช่วย ก็ขอให้มาบอกกับหากเป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกัน ก็ขอให้มาอย่างปกติ เธอเป็นใคร เธอเป็นใคร ได้ยินเราไหม เธอเป็นใคร จที่เราทำมาอันเกิดจากการทำความดีทั้งปวง ขออุทิศให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่นี้ ให้ได้รับบุญกุศลนี้ เพื่อบอกกล่าว เธอเป็นใครเธอเป็นใครสัตว์นียเธอเป็นทุกคนอย่ายุ่งออกมานี่ เธอเป็นใคร เธอต้องการอะไร จงหยุดแล้วฟังเราพูด ถ้าหากให้เราช่วย เอาล่ะ บุญใดที่เราทำมา เราขออุทิศให้กับดวงวิญญาณของเธอ จงตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองเพื่อร่วมสร้างบุญกุศล มีมนุษย์โลกมากมายที่ต่างไม่เชื่อในเรื่องผลแห่งกรรม เธอจงตั้งใจบอกกล่าวเรื่องราวของตัวเอง เพื่อช่วยให้คนเหล่านั้นหันมาทำคุณงามความดี เธอเป็นใครและเกี่ยวข้องอะไรกับเขา เธอเป็นใคร อะไรนะ เขาสุขุมแล้วเธอไปเจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไง เขาทำกรรมอะไรกับเธอไว้ บอกเล่า ให้เรารู้หน่อย เขาไปทำอะไร เอาของกูมาโอเค ใจเย็นๆ ใจเย็นๆมานี่มานี่ลูก ใจเย็นๆ เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเดวยเอาของกูมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูก เธอจงถ่ายทอดเรื่องราวของเธอมา ว่าเธอเป็นใครมิฉะนั้นเราก็ช่วยเธอไม่ได้ เธอจะอยู่สร้างกรรมแบบนี้ต่อไปเพื่ออะไรค่อยๆใจเย็นๆ เราบอกแล้วว่าเราคิดอูสนให้เธอช่วยเขียนเรื่องราวของตัวเองได้ไหม เอาละตั้งสตินะ ขอคุณพระคุ้มครองหนูหรือดวงวิญญาณใดก็ตาม ที่อยู่ที่นี่ ช่วยเขียนเรื่องราวของเธอหน่อยได้ไหมเธอเป็นใคร เธอเป็นใคร ใจเย็นๆนะในที่เราทำมา อันเกิดจากการทำดีทั้งปวง ขออุทิศให้ดวงวิญญาณของเธอ ใจจงเย็นลง แล้วตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวของเธอซะผลกรรมระหว่างกันจะได้หลุดพ้นจากพันธนาการในภพนี้เธออยากไปเกิดหรือไม่ ถ้าอยากไปเกิดถ่ายทอดเรื่องราวของเธอซะเถอะไหนเขาเป็นผู้หญิงมาจากไหนรู้ไหมตัวเองเคยอยู่ที่ไหน เขียนหน่อย ียนให้เราได้รู้เราจะได้ช่วยเธอถูกอยากกลับบ้านไหมเราจะได้พาเธอกลับ มาจากไหนเป็นต้นไม้ เธออยู่ที่ต้นไม้ ต้นนั้น อยากให้เราช่วยอะไรช่วยเขียนหน่อย เราจะได้ไปทำให้ ไปตามหา ไปตามหา อันนี้คือกระดูกไหม ใช่ไหม ใช่กระดูกของเธอไหม ใช่ไหมไม่ต้องราอไม่ต้องรอห้เรายินดีจะช่วย อยากขึ้นมาว่าเป็นต้นไม้ ลักษณะตัวเองนอนอยู่ใต้ดินนะครับใต้ต้นไม้ ก็แปลว่าเขาถูกฆ่าหรือว่าถูกเสียชีวิตอยู่ มันเลยทำให้ผมสันนิษฐานได้สองข้อ ข้อที่ 1 คือที่อยู่อาศัยของคุณตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีต้นไม้ที่มีความเชื่อหรือมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนในบ้านเราอะ่ะเป็นคนต่างประเทศมาเสียชีวิตอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับ อย่างที่2คือตัวคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของของหรือพิธีกรรมหรือเปล่า ถ้าเกิดมีสิ่งเหล่านี้ถึงจะเข้ามาในชีวิตคุณได้นั่นเอง มันมีอยู่กรณีหนึ่งค่ะ คือพาเพื่อนไปดูดวง แล้วทีนี้เขาไปดูเรื่องเรื่องแฟนเขาแล้วเขาก็ไปทำเสน่ห์ซึ่งซึ่งที่เราไปดูดวงเนี่ย บ้านเขาเป็นลักษณะยังไงเป็นบ้านริมน้ำเลยค่ะ ติดริมน้ำแม่น้ำแม่กองเป็นบ้านพักเป็นบ้านเเข้าไปข้างในแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นเครื่องตั้งโต๊ะมีพระมีฤาษีอะไรตั้งเต็มไปหมดเลยค่ะครับผมแล้วเขาก็ดูดวงเสร็จเขาก็ทำเสน่ห์ ให้ทำพิธีเอาผงกระดูกผู้หญิงตายท้องกลมสามป่าช้าเจ็ดป่าช้าหนูไม่แน่ใจ เอามาจากไหนฮะปัจจับคนที่ทำอ่ะเขาไปเอาที่สับปะเลอมาเอาไปเอามา ไปซื้อก็สับปะเลอมา ครับเขาก็มาทำแล้วเขาก็ให้เพื่อนที่หนูพาไปทำเอากลับมา แล้วแล้วในขณะที่เขาทำเนี่ยตัวคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้น เขาก็เอาน้ำเอาอะไรมาให้กินตามปกติค่ะอ่า แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากทำเสร็จ ก็กลับมาบ้าน ก็กลับมาบ้านวันที่น้องเห็นผีคือวันเดียวกันนิวครับอย่างนี้คุณเอกรู้เรื่องนี้ไหมรู้ทราบเรื่องนี้ไหมรู้แล้วเอกใจไหมว่ามันมันเป็นผลมาจากหลังที่เขาไปเรื่องเรื่องการทำของหนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนอกจากพี่ดิวคุณดิวอย่างนี้สรุปณตรงนี้เนี่ยเราทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะจะช่วยคุณบอยเอ่อยังไงบ้างครับ เรื่องแรกนะ ฝากรบกวนคุณบอยกับกับกับคุณเอก ไปทำบุญให้เขาไปเกิดซะไปทำพิธีบังสกุลซะ ให้เขาได้ไปเกิดนะสรุปแล้ววิญญาณผีที่มาสิงคุณได้มาจากไหนครับหรือเออผมให้น้ำหนักไปอันสุดท้ายก็คือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับของครับเพราะผมตั้งคำถามแรกแล้วว่า ไปทำอะไรรแล้วไปเอาอะไรมานะครับ่มีจริงอืมเกิดขึ้นจริงอันนั้นนะผมยืนยันสุดท้าย จำคำที่ริวไว้นะ ไม่มีใครช่วยคุณได้ นอกจากตัวคุณเอง ใครให้ทำอะไรอีก หรือเจออะไรอีกพยายามควบคุมตัวเองให้ได้ แล้วก็บอกว่าเราอุทิศบุญให้อย่าพึ่งให้เราต้องเป็นแบบนี้เราจะพยายามช่วยถึงที่สุด ตัวคุณจะได้เบาลง และจากการที่ดวงวิญ